มค่ะต่อกันที่คู่รักดารากันบ้างดีกว่านะ ขวัญกับเชอรี่เนี่ยก็เชียร์กันหลายคู่เหมือนกันนะว่าเออเป็นคู่รักกันมาตั้งนาน เมื่อไรเมื่อไหร่นะคะ แฟนคลับก็เชียร์เมื่อไหร่จะแต่งสักทีละจ้าวันนี้เรารวบรวมนะคะ คู่รักเนี่ยที่เขาเป็นสุดยอดของคบกันมานานแล้วอยากจะให้แต่งสักทีอ่ะมีคู่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราขอเริ่มที่คู่นี้เลยละกันนะคะต่อกันที่คู่นี้ค่ะบอกเลยทำไม่ติดโผคงต้องโดนเหล่า f ฟด่าแน่นอนแน่นอนสำหรับคู่ของพระเอกนางเอกรวมช่องนาเดชคุกิมิยะ แล้วก็น้องยายาอุรัสยาค่ะ ไม่ต้องลงดีทงดีเทลอะไรมากทุกคนรู้แฟนคลับรู้ ว่าคู่นี้แฟนคลับอินขนาดไหนเราสองคนก็อินเหมือนกันนะคะจากคู่จิ้นในจอตั้งแต่ละครเรื่องดวง งใจอัคนีเมื่อปี 2553 ครั้งนู้นนะคะ ที่ทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้มาเจอกันเป็นครั้งแรก แล้วก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นสารต่อความสัมพันธ์น่ารักน่ารักจนกลายมาเป็นคู่จริงจนปัจจุบันนี้ค่ะปาไป 10 ปีแล้วนะคะคุณผู้ชม ยิ่งเรื่องความสนิทสนมของทั้งสองบ้าน โอ้โห ไม่ต้องพูดถึงจริงๆ ภาพของทั้งคู่แล้วก็แม่แม่ทั้งแม่ปลาแม่แก้ว การันตีได้เป็นอย่างดีนะคะว่าตำแหน่งลูกสะพ้ายแล้วก็ลูกเขยผ่านฉลุยไม่มีใครแทนแน่นอน เหลือแค่เวลาแล้วก็จังหวะที่เหมาะสมนะคะ เพราะว่าหนุ่มณเดชน์เนี่ยเขาเคยประกาศออกสื่อเอาไว้เดิมด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะ ปิดท้ายละกันคู่รักเนี่ย จากช่องเดียวกัน